สวัสดีค่ะ หลังจากที่เราได้เรียนรู้บทเรียนต่างๆ ทางการตลาด วันนี้เรากลับมาวางแผนการตลาดเพื่อความยั่งยืนด้วยกัน พวกเราจำได้ไหมคะว่าจุดเริ่มต้นของการวางแผนการตลาดที่ดีคืออะไร ใช่แล้วค่ะ การตลาดที่ดีจะต้องเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจกับลูกค้าของเรา โดยเริ่มจากการวิเคราะห์การแบ่งส่วนตลาด segmentation ของธุรกิจ แล้วเราก็ต้องเลือกลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการทำการตลาด targeting หลังจากนั้นเราก็ต้องวางตำแหน่งทางการตลาด positioning โดยนำเสนอจุดขายที่แตกต่างไปยังลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหลักของธุรกิจของเรา และขั้นตอนทั้งหมดนี้เราจำง่าย ๆว่า STP นั่นเอง แต่ปัจจุบัน การจะทำให้สินค้าหรือบริการของเราแตกต่าง โดดเด่น อย่างแท้จริงเป็นเรื่องที่ยาก แม้กระทั่งการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยในไม่ช้า คู่แข่งก็สามารถตามได้ทัน และนำเสนอสินค้าชนิดเดียวกันในราคาที่ต่ำกว่า ดังนั้น แบรนด์จะต้องสร้างความแตกต่างที่เกิดจากการรับรู้ของผู้บริโภค และการตลาดยุคใหม่ ให้ความสำคัญกับแบรนด์ personality การใช้บุคลิกภาพของตราสินค้าที่โดดเด่น เพื่อสร้างความแตกต่างในใจของผู้บริโภค ดรเจนิเฟอร์อาร์เคอร์นักวิชาการผู้นำเอาบุคลิกภาพของคน 5 แบบ เรียกว่า Big Five Personality มาพัฒนาเป็นบุคลิกภาพตราสินค้า โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ 1. Sincerity จริงใจ 2. Excitement ตื่นเต้น 3. Competence มีความสามารถ 4. Sophistication หรูหรา และ 5. Ruggedness ลุยธรรมะแมง โดยบุคลิกภาพตราสินค้าทั้ง 5 กลุ่มนี้ ก็ยังมีการแยกย่อยเป็นลักษณะของบุคลิกภาพตราสินค้าที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน ซึ่งแนวคิดด้านบุคลิกภาพตราสินค้านั้น สามารถใช้ทั้งกับสินค้าและบริการ รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยว เราลองไปดูนะคะว่าสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไหน ที่มีบุคลิกภาพที่โดดเด่นในแต่ละด้าน สถานที่ท่องเที่ยวที่มีบุคลิกภาพที่โดดเด่นแบบจริงใจ ก็คือประเทศไทย ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลกในเรื่องความโดดเด่นของคนไทยที่จริงใจ มีมิตรไมตรี อย่างที่คุณหูชาวต่างชาติมาตั้งแต่อดีต ในเรื่องสยามเมืองยิ้มสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจในด้านความน่าตื่นเต้น ก็คือเมืองอย่างลาสเวกัสในสหรัฐซึ่งเดิมทีนั้นเป็นทะเลทรายแต่ได้ถูกเปลี่ยนโฉมโดยการสร้างให้เป็นเมืองโรงแรมคาสิโนทำให้กลายเป็นเมืองที่มีสีสันน่าตื่นเต้น สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวตลอดเวลา จนกระทั่งได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่ผู้คนให้การยอมรับถึงความมีระเบียบแบบแผน ก็คือประเทศญี่ปุ่น ซึ่งคนญี่ปุ่นเป็นที่ยอมรับในเรื่องความสามารถ ความมุ่งมั่น ขยันอดทน เคารพกฎเกณฑ์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นในการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนในประเทศ ส่วนเมืองปารีสในประเทศฝรั่งเศสนั้น มีความโดดเด่นในด้านความหรูหราสวยงาม ประณีต ไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมต่างๆ แฟชั่นเครื่องหนัง หรืออาหารเครื่องดื่ม ก็แสดงออกถึงสุนทรียภาพในการใช้ชีวิตของชาวเมืองแพริสันและสุดท้าย บุคลิกภาพแบบลุยๆ ธรรมะทแมงดันเช่นแอฟริกา ซึ่งเน้นการท่องเที่ยวแบบผจญภัยเป็นธรรมชาติแบบไม่มีสิ่งปรุงแต่งมากนัก ซึ่งเหมาะกับนักท่องเที่ยวที่ชอบความท้าทาย บุกบัน ผจญภัย ค้นหาสิ่งใหม่ ๆ ในโลกกว้าง ซึ่งท้ายที่สุดแล้ว ผู้บริโภคก็มักจะเลือกซื้อเลือกใช้สินค้าหรือบริการ หรือแม้กระทั่งเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่สะท้อนผลภาพที่ตนปรารถนา ดังนั้น สินค้าหรือบริการที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน หากมีการสร้างบุคลิกภาพตราสินค้าที่แตกต่าง ผู้บริโภคก็จะเกิดการรับรู้ถึงความแตกต่างของแบรนด์นั้นๆ สิ่งที่สำคัญก็คือ การสื่อสารบุคลิกภาพของตราสินค้านั้น จะต้องชัดเจนเคลียร์ต่อเนื่อง consistent และโดดเด่น compelling และสอดคล้องกับการวางตำแหน่ง จึงจะทำให้ผู้บริโภคจดจำได้ เมื่อเราเข้าใจถึงบุคลิกภาพตราสินค้าแล้ว เรามาลงมือวางแผนการตลาดเพื่อความยั่งยืนกันเลย เพื่อช่วยให้พวกเราจดจำได้ง่ายขึ้น อาจารย์ได้ออกแบบกรอบแนวคิดการตลาดเพื่อความยั่งยืนโดยใช้หลัก 13P ซึ่งต่อยอดจาก 4P ที่พวกเราคงจะคุ้นเคย เรามาเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะ P ที่ 1 ก็คือ people หรือ targeting กลุ่มคนที่เราต้องการเจาะกลุ่มเป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหลัก P ที่ 2 ก็คือ positioning การวางตำแหน่ง P ที่ 3 ก็คือ personality บุคลิกภาพของตราสินค้า ซึ่ง P ที่ 1 ถึง 3 เราจะต้องสื่อสารให้เกิดความชัดเจน ต่อเนื่องและโดดเด่นตามหลักของ 3C P ที่ 4 ก็คือ people หรือ social คนในสังคม P ที่ 5 ก็คือ planet โลกที่เราอาศัยอยู่ หรือ environment สิ่งแวดล้อม และ P ที่ 6 ก็คือ profit กำไรหรือ economic เศรษฐกิจ ซึ่ง P ที่4-6 ก็คือความยั่งยืน 3 ด้านที่เราต้องยึดถือในการสร้างผลตอบแทน ต่อมา P ที่ 7 ก็คือ people หรือ community ผู้คนในชุมชน P ที่ 8 ก็คือ public หรือ government ภาครัฐ P ที่ 9 ก็คือ private หรือ commercial ภาคเอกชนหรือธุรกิจ ซึ่ง P ที่7ถึง9ก็คือการสร้างพันธมิตรกับ 3ภาคส่วน เพื่อเพิ่มพลังเพื่อสังคม และสุดท้ายก็คือ 4P marketing mix หรือส่วนผสมทางการตลาด 4P ก็คือ P ที่ 10ถึง13 ซึ่งเราควรจะพิจารณา 4P ในมุมมองของ 4C ก็คือ product ก็คือการคิดผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ลูกค้าหรือ customer ต้องการ price ก็คือราคาที่จำหน่าย จะต้องคำนึงถึงต้นทุนทั้งหมดที่ลูกค้าจะต้องเสีย cost place ก็คือสถานที่จัดจำหน่าย จะต้องคำนึงถึงความสะดวก convenience ของลูกค้า และสุดท้าย promotion ก็คือการส่งเสริมการตลาด โดยเราจะต้องทำการสื่อสารการตลาด communication โดยเครื่องมือการสื่อสารที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหลักได้ ครอบคลุมที่สุด และถ้าเราเข้าใจกรอบแนวคิด 13P แล้ว เราก็มาเปิดประตูสู่โลกของการตลาด เพื่อความยั่งยืนกันเลยค่ะ สุดท้ายขอให้ทุกคนสนุกกับการทำการตลาด และพัฒนาให้แบรนด์ SE ของเราเป็นแบรนด์ที่ดีและแข็งแกร่งอย่างยั่งยืนค่ะ